Apa yang harus saya lakukan jika ada seseorang yang menanyakan paspor saya? Kami akan memberikan laporan tentang paspor kamu yang telah dicuri. Saya harap laporan ini akan cukup. Pastinya, Anda tidak akan mendapatkan masalah. masalah.สำหรับบทเรียนที่ 8ตอนที่2นี้นักท่องเที่ยวซึ่งกังวลจากการที่หนังสือเดินทางถูกขโมย kan จึงถามเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าจะทำอย่างไร หากถูกตรวจหนังสือเดินทาง เจ้าหน้าที่ตำรวจตอบว่า ทางตำรวจจะออกหนังสือรับรอง ว่าหนังสือเดินทางของนักท่องเที่ยวถูกขโมยให้นักท่องเที่ยวกล่าวว่าหวังว่าใบรับรองนี้จะใช้การได้ เจ้าหน้าที่ตำรวจตอบรับรองว่า ใช้ได้อย่างแน่นอน นักท่องเที่ยวจะไม่มีปัญหาใด ๆ สำหรับประโยค Apa yang harus saya lakukan jika ada seseorang yang menanyakan paspor saya แปลว่า ฉันควรจะทำอย่างไรหากมีคนขอดูหนังสือเดินทางของฉัน คำว่า Apa แปลว่า อะไร คำว่า yang แปลว่างั้น คำว่า harus แปลว่า ควรจะ คำว่า saya แปลว่า ฉัน คำว่า ลาลูกันแปลว่าทำสิ่งนั้นคำว่า jika แปลว่า ถ้าคำว่า seseorang แปลว่า บางคนคำว่า ada แปลว่ามีคำว่า menanyakan เหมือนายากันแปลว่า ขอคำว่า passport แปลว่า หนังสือเดินทางสำหรับประโยค kami akan memberikan laporan tentang paspor kamu yang telah dicuri แปลว่า เราจะออกหนังสือรับรองว่าหนังสือเดินทางของคุณถูกขโมย คำว่า kami แปลว่าเรา คำว่า akan แปลว่า จะคำว่า memberikan แปลว่า ให้คำว่า laporan แปลว่า รายงาน ใบรับรอง คำว่า tentang แปลว่า เกี่ยวกับ คำว่า passport แปลว่า หนังสือเดินทาง คำว่า kamu แปลว่า คุณ คำว่า yang แปลว่า ซึ่งวงเล็บเปิดคำเชื่อม วงเล็บปิด หรือแปลว่านั้น ถ้าใช้นำหน้าคำนามจะหมายถึงอันไหน สิ่งไหน คำว่า ตละ แปลว่า คำที่นำหน้ากริยาเพื่อบอกว่าได้เกิดขึ้นมาก่อนแล้ว คำว่า ดิจุรีแปลว่า ถูกขโมย สำหรับประโยค Saya harap laporan ini akan cukup แปลว่า ฉันหวังว่าใบรับรองนี้จะพอคำว่า saya แปลว่าฉันคำว่า harap แปลว่า หวังคำว่า laporan แปลว่า รายงาน ในที่นี้คือใบรับรองคำว่า akan แปลว่าจะคำว่า cukup แปลว่าเพียงพอ สำหรับประโยค pastinya Anda tidak akan mendapatkan masalah แปลว่า แน่นอน คุณจะไม่มีปัญหาคำว่า pastinya แปลว่า แน่นอนคำว่า Anda แปลว่า คุณคำว่า tidak แปลว่า ไม่คำว่า akan แปลว่าจะ คำว่า mendapatkan แปลว่า ได้รับ มี คำว่า masalah แปลว่า ปัญหา